พ่อหมายหมายอับเจ้าแม่ห่างบัดนี้น้องนางตะตั้งลางมาเอาัวก่อนน้ำงอนมาเอาปวดจังพาะนำเอิญอายสุขวัน บอกว่าเฮ้ยบ้านเจ้าสุขวันเอาแน่เด้อ จ้าให้ไก่ต้มน้ำหอมขันขออยากยันให้ลมความเท่าอกตรงหัวใจสิลม งไลยสีกับตัน แล้วแต่ฉันเดอวันนี้หูบว่าพามเขานั่นหัวใจบ่ดีแนมเห็นต่อแมงมีว่าตัว aqui, né? ลงไหลสีกับตัน แล้วแต่ฉันเจอวันนี้หูบว่าพามเขานั่นหัวใจบอดีแนมเห็นตัวแมงมีว่าตัวนี้ละเดือฟันอ่ะนี้ที่โบกแขนหายโบเพียงใาย 家牛肉。